อยู่เสมอว่า จะมีบัณฑิตคนที่ห้า เกิดขึ้นบทบังรัศมีพวกเขาก่นแล้วบัดนี้ บัณฑิตคนที่ห้านั้นอยู่ที่ไหน พระองค์ไม่สามารถทนต่อความสงสัยได้ จึงให้อมาตสี่คนไปสืบเสาะหาที่อยู่บัณฑิตนั้น ทางประตูพระนครทั้งสี่ด้านอมาตผู้ออกไปทางประตูอื่นๆ ไม่มีใครพบพระโพธิสัตว์ ส่วนอมาตผู้ออกไปทางประตูด้านทิศปาจีน ได้เห็นศาลาหลังหนึ่ง โดดเด่นกลางหมู่บ้าน จึงนั่งครุ่นคิดด้วยความสงสัยว่า ศาลาหลังนี้ ถูกออกแบบไว้อย่างวิจิตรงดงาม ผู้สร้างต้องเป็นช่างเอง หรือใช้ให้คนอื่นสร้างตามความคิดของตน จึงถามคนที่พักอาศัย อยู่ในศาลาว่า นายช่างคนไหนสร้างศาลาหลังนี้ ได้รับคำตอบว่า นายช่างไม่ได้สร้างตามความคิดของตนเอง แต่สร้างตามคำบอกของมโหสถ บุตรของสิริวัตรเศรษฐีอมาตถามอายุ มโหสถ ก็ได้รับคำตอบว่า อายุเจ็ดขวบ จึงคำนวณนนับปี ตั้งแต่วันที่พระราชา ทรงพระสุบินเห็นก็แน่ใจว่า บัณฑิตที่พระราชาทรงสุบินเห็นนั้น คือช่างผู้สร้างศาลาหลังนี้แน่ จึงส่งทหารนำสารไปกราบทูลพระราชาว่า บุตรสิริวัตรเศรษฐี ในหมู่บ้านปาจีนยวมัชคาม ชื่อมโหสถ อายุได้เจ็ดปี ให้สร้างศาลา สักบกครณี ตลอดจนอุทยานไว้อย่างงดงาม พระราชาสดับเช่นนั้น ทรงยินดี ประสงค์จะนำมโหสถเข้ามาพระราชวัง จึงรับสั่งให้เสนกะบัณฑิตเข้าเฝ้า เพื่อขอความคิดเห็น เสนกะเป็นคนจิตใจคับแคบไม่อยากเห็นใครดีกว่าตนจึงกราบทูลว่า ขอเดชะ บุคคลไม่ได้เป็นบัณฑิตเพียงเพราะสร้างศาลาได้เท่านั้น การสร้างศาลา เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นอัจฉริยะบุคคลแต่อย่างไร พระราชาทรงดำริว่า เสนกะเป็นบัณฑิตน่าจะมีเหตุผล จึงทรงนิ่งไม่ตรัสอะไร ทรงส่งทหารของอามาตกลับไป พร้อมรับสั่งให้คอยเฝ้าพิจารณาดูมโหสถบัณฑิตอยู่ที่นั้นต่อไป เพื่อส่งข่าวให้ทราบเป็นระยะ ขณะอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้น อามาตได้เห็นมโหสถบัณฑิต วินิจฉัยคดีความอย่างถูกต้องเที่ยงตรงหลายเหตุการณ์ คดีเรื่องเยี่ยวกับชิ้นเนื้อ วันหนึ่ง ขณะมโหสถเล่นอยู่กับเพื่อนๆมีเหยี่ยวตัวหนึ่งโฉบชิ้นเนื้อมาจากโรงฆ่าสัตว์ พวกเด็กเห็นเหยี่ยวโฉบเนื้อบินมา ต่างก็วิ่งไล่ตามไป ดักข้างหน้า ดักข้างหลัง ตาก็มองดูเหยี่ยวบนท้องฟ้าจึงสะดุดต่อไม้ เนินดิน ล้มลุกคลุกคลาน เป็นแผลถลอกบาดเจ็บ แม้เช่นนั้นเหยี่ยวก็ไม่ทิ้งชิ้นเนื้อ มโหสถร้องบอกเพื่อน ๆ ว่า เราทำให้เหยี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อได้ พวกเพื่อน ๆ ร้องขึ้นเป็นเสียงเดียวกันว่า ถ้าทำได้ก็ลองดู มโหสถจึงวิ่งไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่มองท้องฟ้า แต่มองเงาเหี่ยวที่พื้นดิน พอเหยียบเงาเหี่ยว ก็ตบมือร้องเสียงดังลั่นทำให้เหยี่ยวตกใจกลัวทิ้งชิ้นเนื้อ มโหสถรู้ว่าเหยี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อ จึงมองดูเงาเนื้อที่กำลังตกลงมาจากอากาศ เอามือรับไม่ให้ตกถึงพื้นดิน ผู้คนเห็นมโหสถ ทำเช่นนั้น ก็เกิดอัศจรรย์ในอัจฉริยภาพของเด็กวัยแค่นี้ ต่างโห่ร้อง ตบมือส่งเสียงเซ็งแซ่ชอบอกชอบใจอมาตเห็นเช่นนั้น จึงส่งทหารไปกราบทูล ให้พระราชาทรงทราบว่า มโหสถออกอุบายทำให้เหี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อ ในขณะที่เด็กคนอื่นๆ ทำไม่ได้ พระราชาตรัสถาม ความเห็นของเสนกบัณฑิตว่า ควรจะนำมโหสถเข้าวังได้หรือยัง เสนกบัณฑิต คิดว่า นับจากวันที่มโหสถมาในราชสำนัก พวกตนก็จะหมดความสำคัญลง ทั้งลาบก็จะลดน้อยลง แม้พระราชาก็จะลืมพวกตน ไม่ต้องการให้มโหสถเข้ามาในบรมราชวัง จึงกราบทูลว่า บุคคลไม่ได้เป็นบัณฑิต เพียงเพราะทำให้เหี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อ การทำให้เหี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อเป็นเรื่องธรรมดา พระราชาทรงมีความเป็นกลาง จึงส่งพลนำสารนั้นกลับไปให้อมาตคอยสังเกตดูมโหสถต่อไป คดีเรื่องโจรขโมยโค มีชายชาวปาจีนยวมัชคามคนหนึ่ง คิดว่า เมื่อถึงหน้าฝน จะต้องไถนาปลูกข้าว จึงซื้อโคมาเลี้ยงไว้ไถนา แล้วนำไปเลี้ยงกลางทุ่ง บางครั้งก็นั่งอยู่บนหลังโค ครั้นเหน็ดเหนื่อย ก็ลงมานั่งในร่ม โคนต้นไม้ อยู่ต่อมาวันหนึ่ง เขาได้นำโคไปเลี้ยงตามปกติ เมื่อรู้สึกเหนื่อย ก็ลงมานั่งใต้ร่มไม้ เนื่องจากใต้ร่มไม้ลมพัดเย็นสบาย จึงเผลอพลันหลับไป ขณะที่ชายเจ้าของโคหลับอยู่ โจรคนหนึ่ง มาขโมยโคไป ครั้นชายเจ้าของตื่นขึ้นมาไม่เห็นโค จึงออกตามหา เห็นโจรกำลังจูงโคไป จึงตะโกนถามว่า แกจะเอาโคข้าไปไหน โจรตอบว่า โคข้า ข้าจะเอาไปที่ไหนมันก็เรื่องของข้า แล้วชายทั้งสองคนก็ได้เถียงกันขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้ฝูงชนมามุงดูกันจนแน่นขนาดมโหสถได้ยินเสียงผู้คนเป็นจำนวนมาก ที่ประตูทางเข้าศาลา จึงให้เรียกคนทั้งสองมา ดูท่าทางก็รู้ว่า ใครเป็นโจรใครเป็นเจ้าของโค แม้จะรู้ มโหสถก็ทำเป็นไม่รู้ ถามถึงสาเหตุที่ชายทั้งสองทะเลาะกัน เจ้าของโคบอกว่า ข้าพเจ้าซื้อโคมาจากคนชื่อนี้ แล้วนำไปเลี้ยงกลางทุ่งหญ้า ข้าพเจ้าเผลอหลับ จึงถูกขโมยหนีไป ชาวบ้านรู้ดีว่า ข้าพเจ้าซื้อโคนี้มา ส่วนโจรก็แย้งว่าโคตัวนี้เกิดในบ้านของข้ามันโกหกอย่าไปเชื่อมันมโหสถถามชายทั้งสองว่า จะยอมรับในคำตัดสินหรือไม่ หากยอมรับก็จะตัดสินโดยยุติธรรม เมื่อคนทั้งสองยืนยันว่า จะยอมรับ จึงถามโจรก่อนว่า ท่านเอาอะไรเลี้ยงโคนี้ โจรตอบว่า ข้าพเจ้าให้โคดื่มยาคูให้กินงา แป้ง และขนมกุมมากต่อจากนั้น จึงถามเจ้าของโค เจ้าของโคตอบว่า ข้าพเจ้าเป็นคนจน จึงไม่มีข้าวยาคูเลี้ยงโค ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเลี้ยงโคด้วยยามโหสถ ให้คนนำใบประยงมาตำในครกขยำด้วยน้ำ ให้โคดื่ม โคก็สำรอกออกมาเป็นหญ้ามโหสถนำไปให้ฝูงชนดู แล้วถามโจรว่า เจ้าเป็นโจรใช่ไหมเมื่อโจรสารภาพ ฝูงชนเห็นเช่นนั้น จึงรุมประชาทัน ทุบตีโจรนนั้นจนบอบช้ำมโหสถขอร้องให้ประชาชนหยุดทุบตีโจร และสอนโจรว่า เจ้าประสบทุกข์ ในชาตินี้ถึงขนาดนี้ แต่ในชาติหน้าจะประสบทุกข์ ในนรกมากกว่านี้ ตั้งแต่นี้ไป จงเลิกเป็นโจรเสีย แล้วให้โจรรับสินห้าอามาตกราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาตรัสถามเสนกะบัณฑิตว่า ควรนำบัณฑิตนั้นมาหรือยังเสนกะทูลว่า การตัดสินก็ดีความเรื่องโคเป็นเรื่องธรรมดา ขอให้ทรงรอไปก่อน พระราชาทรงวางพระองค์เป็นกลาง ทรงส่งข่าวไปอย่างนั้นอีก